บทที่ 2 เครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ เราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ resistor แนะนำอุปกรณ์ PIR และ relay เราจะสร้างเวิร์กช็อป สร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ และฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินำเสนอผลงาน และอภิปราย